ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นประเทศที่สดใสนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะเป็นประเทศชาวเกาะนะมีเกาะกว่า7,000กว่าเกาะนะหลายคนบอกว่าเป็นประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลกนะเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับสื่ออย่างไรนะคะ ยิ่งเกาะแก่งเยอะมากเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยากลำบากในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือแม้แต่ประชาชนด้วยกันเองนะคะ ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่เน้นในเรื่องของอิสระในการในการสื่อสารถือว่าเป็นประเทศที่ที่มีเสรีภาพในด้านของการสื่อสารมากที่สุดเลยนะมีการใช้สื่อในการสร้างการพัฒนาต่าง ๆเลย แต่ก็มีจุดที่ขัดแย้งก็คือว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มี การฆ่าหรือการทำร้ายหรือการคุกคามสื่อมากที่สุดเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้ก็งงกันไปหมดนะสื่อมวลชนหรือว่าสื่อประเภทต่างๆ ที่เข้าไปทำข่าวในฟิลิปปินส์เนี่ยเผลอๆก็ถูกฆ่าตายได้อะไรเงี้ยนะซึ่งพวกเราก็เคยได้ได้เห็นแล้วไม่มีใครสามารถจัดการได้นะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปที่ในส่วนที่เป็นภาพรวมของสื่อในฟิลิปปินส์เนี่ย ฟิลิปปินส์เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยบางคนบอกสื่อมีเสรีแต่อีกมุมมองหนึ่งบางคนก็บอกว่าไม่เห็นจะเสรีเลย เพราะว่าสื่อแต่ละสื่อที่มีการผลิตหรือมีการเผยแพร่ออกอากาศในฟิลิปปินส์เนี่ยมันถูกจับจองโดยคนบางกลุ่มนั่นนั่นเองนะสื่อเป็นสื่อของเจ้าของธุรกิจนะแมกโนเลียเนี่ยที่เป็นธุรกิจใหญ่ของฟิลิปปินส์เนี่ยหรือสื่อเป็นเจ้าของของโดยกลุ่มนักการเมือง กลุ่มทุนต่างๆ ซื้อสื่อไปเลย บริหารสื่อจัดการสื่ออยากจะออกเอ่ออยากจะเผยแพร่ออกอากาศเรื่องอะไรก็ตามอำเภอใจเลย อันนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันนะฮะตกลงว่าสื่อมีเสรีภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะนั้นกลุ่มทุนอยากที่จะให้ประชาชนรู้เรื่องอะไร ก็ฟีดข้อมูล ก็ใส่ข้อมูลตรงนั้นเข้ามา เพราะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าอิสระหรือเปล่านะคะเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ก็ถือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า ก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มที่จะหาช่องทางในการที่จะบริโภคข่าวสารจากคนกลุ่มอื่นๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการใช้วิทยุชุมชนนะคะ ฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศต้นๆ เลยที่มีการใช้วิชุมชนมีมากกว่า 600 แห่งนะคะในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ถึงผู้คนของเขานะคะนั่นก็คือเป็นเป็นความได้เปรียบของการใช้สื่อวิชุมชนของคนฟิลิปปินส์นะคะนี่ในเรื่องของสื่ออินเทอร์เน็ต หรือสื่อออนไลน์เนี่ยคนคนฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะเกือบ50%นะคือ46% ใช้สมาร์ทโฟนประมาณ 55%ใช้โซเชียลมีเดียประมาณ 47%ก็หมายความว่านี่แหละก็คือณปีนี้ประมาณ 50%โดยภาพรวมของคนฟิลิปปินเนี่ย ใช้สื่อออนไลน์นะคะทีนี้ประเด็นที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งพวกเราเอออาจจะเอาไปคิดต่อก็คือว่า ในประวัติศาสตร์ของคนฟิลิปปินเนี่ยจะเป็นประเทศที่ถูกปกครองโดยประเทศอื่น ๆ มาตลอดไม่ว่าจะสเปนอเมริกาญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้อะไรคะทำให้เขาเนี่ยไม่อะไรคะไม่มีอิสรภาพในการที่จะสื่อสารเพราะว่าถูกกดถูกครอบโดยประเทศอื่นๆ พอมีการประกาศเอกราชของตัวเองเนี่ยคนฟิลิปปินเนี่ยก็จะมีความกระหายที่จะสื่อสาร ในรูปแบบของตนเองนะคะ เพราะฉะนั้นธรรมชาติของสื่อในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปีที่เขาถูกปลดแอกมาจนทั้งปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสื่อที่เน้นในเรื่องของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาลอะไรต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ย ก็ยิ่งทำให้อิสรภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้น สามารถที่จะหนุนเกลื้อให้คนฟิลิปปินส์นั้นสามารถที่จะแสดงออก และเป็นอิสระในการจะที่จะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ได้มากขึ้น นี่คือพลานุภาพที่เป็นผลพวงจากสื่อออนไลน์ ที่คนฟิลิปปินส์กำลังสนุกสนาน และใช้เสรีภาพตรงนี้ในการใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการ The Philippines has a large and robust media that is considered to be one of the freest in ASEAN. But despite the vitality of the media, most of the outlets are owned and controlled by powerful and prominent families and businesses. These are family corporations owning the media uh, and therefore uh, you would have people there trying to influence these families or be in good terms with them so that they will not be saying things against you. But violence against the media is an alarming problem with the Philippines being ranked amongst the worst countries for the killing of journalists. So when there is conflict of interest with the private business of the corporation that owns the publication, that's where the threat comes in. And the journalist would uh, have a tendency, tendency to uh, expose some of the problems of this private corporation. There are more than 600 radio stations. Actually, in the Philippines, community radio or radio itself is the medium that has penetrated most in, the, in terms of population uh, in, in the Philippines is like uh, it's even more popular than television. Internet penetration is 46% and smartphone ownership is 55%. 47% of the population are active social media users. Facebook is the most used social media network with 26% of users. If you look at the case of the Philippines, what's interesting here was that during the colonial period, when it was under Spain, uh, the media was there. And there's this media, there was like a, a press against Spain, uh, an underground movement against Spain. Uh, the same thing happened uh, against when we were colonized by the Americans and the Japanese. So there's a tradition of a critical media in, in the Philippines and that's why uh, you know, uh, when it gained independence, uh, it was already established that the media had to be independent of government, had to be critical of government, and therefore when the Americans were teaching uh, what uh, a, a, what uh, an independent media should be, it was well accepted. Investigative journalism has become very, very popular in the Philippines uh, I would say starting in the early 90s up to the present, it has actually played a big role in discovering and un un uh, unearthing some forms of corruption in government. So students tend to be more interested in, in investigative journalism. Even though the media in the Philippines is heavily influenced by private ownership of the media, there is a split between freedom of communication and private control. With the boom of the internet and social media, the opportunity for freer expression and the truth is a new frontier for the Philippines and the future of breaking free from private media ownership.